สวัสดีค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะ เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเปลี่ยนตำแหน่งพิมพ์ข้อมูล หรือว่าการเลื่อนตำแหน่งเซลล์นะคะ ในการพิมพ์ข้อมูลของเรานะคะ เราสามารถคลิกเมาส์ในช่องเซลล์ที่ต้องการได้ทันที แต่ถ้าหากเราต้องการเปลี่ยนตำแหน่ง ในการพิมพ์ข้อมูลใหม่เราก็มีวิธีในการเลื่อนเซลล์พอยเตอร์ได้ดังนี้นะคะ ขั้นตอนแรกนะคะก็จะเป็นการเลื่อนเซลล์พอยเตอร์นะคะไปด้านซ้ายขวาบนและก็ล่างนะคะโดยใช้ปุ่ม arrow key บนแป้นพิมพ์นะคะซ้ายขวาบนล่างนะคะโดยใช้ปุ่ม arrow key บนแป้นพิมพ์นะคะต่อไปเป็นการเลื่อนเซลล์พอยเตอร์นะคะไปทางขวาครั้งละหนึ่งให้เรากดปุ่ม ท็บบนแป้นพิมพ์นะคะ แล้วก็เราก็สามารถเลื่อนไปได้เลยนะคะ ต่อไปเป็นการเลื่อนเซลล์พอยเตอร์ ไปซ้ายสุดของแถวคอลัมน์ A นะคะ ให้เรากดปุ่ม Control แล้วก็ปุ่ม Home นะคะ บนแป้นพิมพ์ อ่า เราก็จะไปยังคอลัมน์ A นะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการเลื่อนเซลล์พอยเตอร์ไปยังเซลล์ในแถวนะคะคือคอลัมน์สุดท้ายที่มีข้อมูลอยู่นะคะ ให้เรากดปุ่ม c t r l แล้วก็ปุ่ม N นะคะบนแป้นพิมพ์อ่ะเซลล์พอยเตอร์ของเราก็จะไปอยู่ในคอลัมน์สุดท้ายที่มีข้อมูลอยู่นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการเลื่อนเซลล์พอยเตอร์ไปยังหน้าก่อน ในเวิร์กชีตเดียวกันนะคะ แล้วก็กดปุ่มเพจอัพนะคะ บน แป้นพิมพ์ได้เลยค่ะ แต่อันนี้มันจะในตัวอย่างจะไม่มีเซลล์ก่อนหน้านี้นะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการเลื่อนเซลล์พอยเตอร์นะคะ ไปยังหน้าก่อนหน้านี้นะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการพิมพ์ข้อมูลแบบประเภทต่างๆ ลงในเซลล์นะคะ ซึ่งข้อมูลต่างๆในเซลล์ที่เราพิมพ์ลงไปนี้นะคะ เราสามารถกำหนดค่าให้แต่ละเซลล์ได้เลยนะคะ เรามาดูตัวอย่างนะคะก็คือ ข้อมูลที่เป็นประเภทตัวเลขของนัมเบอร์นะคะ เราสามารถกำหนดค่าได้ดังนี้นะคะ ก็คือเราคลิกเลือกกลุ่มเซลล์ที่เราต้องการนะคะ แล้วก็กำหนดค่าก็ไปที่ปุ่ม Ribbon Home นะคะ แล้วก็เลือก number นะคะตรงนี้เราสามารถคลิกเลือก number ได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะ ข้อมูลประเภทที่เป็นข้อความหรือว่า text นะคะ ที่เราใช้กันตามตัวอย่างนี้นะคะ เราก็สามารถกำหนดค่าตรงนี้นะคะ เพราะว่าข้อมูลนะคะมันจะเป็นได้ทั้งตัวอักษร ตัวเลขเครื่องหมาย หรือว่าข้อความที่ผสมกันระหว่างตัวอักษรและตัวเลขนะคะ ตามตัวอย่างนะคะ เราก็สามารถไปกำหนดค่าได้ที่แถบเครื่องมือนะคะ โดยการคลิกเลือกเป็นเช็คนะคะ แล้วก็คลิกโอเคได้เลยค่ะ ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเช็คแล้วนะคะ ต่อไปนะคะข้อมูลประเภทวันที่และเวลานะคะ เราก็สามารถกำหนดได้เช่นกันนะคะ เราคลิกเลือกคลุมตามตัวอย่างนะคะ แล้วก็เลือก ให้เป็นวันที่นะคะก็คือเดทนั่นเอง ประเภทข้อความที่ข้อมูลแสดงในรูปแบบวันที่หรือว่าเวลานะคะ เมื่อเราพิมพ์ข้อมูลนะคะข้อมูลจะถูกจัดชิดขวาของเซลล์นะคะ สามารถนำไปคำนวณได้เลยค่ะ ต่อไปข้อมูลเป็นประเภทฟังก์ชันนะคะก็จะเป็น การคำนวณนนะคะที่เรียกใช้ฟังก์ชันที่มีในโปรแกรมนะคะเช่น ปุ่มคำสั่งของ auto sum นะคะ ซึ่งกลุ่มฟังก์ชันนี้จะอยู่ในไลบรารีของโปรแกรมอยู่แล้วนะคะ ซึ่งเราสามารถเรียกใช้งานได้เลยค่ะ ซึ่งผลลัพธ์ก็จะออกมาตามตัวอย่างนะคะ ต่อไปข้อมูลประเภทฟอร์มูลานะคะ คือประเภทการพิมพ์สูตรการคำนวณเองนะคะ แต่การพิมพ์ข้อมูลลงในเซลล์นะคะ จะต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับเท่านั้นนะคะ ซึ่งตามตัวอย่างนี้นะคะ เราก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับลงไปนะคะ แล้วก็ เลือกเซลล์ที่เราต้องการเอาผลลัพธ์นั้นนะคะอ่ะอันนี้ตามตัวอย่างเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็น h4 นะคะ บวก hr บวก h6 นะคะ เราก็จะได้ผลของการคำนวณเองนะคะ ซึ่งข้อมูลนี้จะอยู่ในประเภทของฟอร์มูลานั่นเองค่ะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะ เราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ Thank you.